ถ้าเกิดเราศึกษาลึกลงไปนะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับใน 100 ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจาก พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งเกิดขึ้นคิดเป็นประมาณ 88%ด้วยกันนะครับแล้วก็อีก 10%นะครับก็จะเกิดขึ้นจากตัวสภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับส่วนอีก 2%มาจากไหนนะครับนั่นก็คือมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับอย่างเช่น พายุนะครับฟ้าผ่าน้ำท่วมนะครับ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่า พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับ ที่เรามักจะพบเจอนะครับ ในสภาพการทำงานจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ดูจากภาพนะครับ ภาพแรกก็จะพบว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับ มีการสวมใส่เครื่องประดับนะครับ มายังพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมีข้อกำหนดนะครับ ว่าในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยห้ามสวมใส่เครื่องประดับนะครับ จากภาพก็จะพบว่าเมื่อทำงานกับเครื่องจักรนะครับ ตัวแหวนที่พนักงานสวมใส่เนี่ยก็จะทำให้อุบัติเหตุ มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าภาพเนี่ยก็จะทำให้ตัวแหวนเนี่ยมันถูกปีบแล้วก็มีการทำให้เนื้อเยื่อเกิดความสูญเสียมากขึ้นนะครับสำหรับภาพต่อไปนะครับก็จะพบว่า ผู้ปฏิบัติงานนะครับ มีการสวมใส่พวกสร้อยข้อมือนะครับ ซึ่งสร้อยข้อมือตัวนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะเพราะว่าเมื่อเข้าไปทำงานกับเครื่องจักรนะครับ มันก็จะสามารถที่จะถูกเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวนะครับ แล้วส่งผลให้เกิดการสูญเสียอวัยวะได้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับรวมถึงผู้ชายบางคนที่นิยมไว้ผมยาวนะครับ เมื่อเข้าไปในพื้นที่การทำงานนะครับ ซึ่งถ้าไม่มีการมัดหรือรวบผมให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถ ถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรนะครับ หรือว่าตัวแกนเพลาในการผสมสารเคมีบางอย่างนะครับ สุดท้ายก็จะนำไปสู่ความส่วนเสียเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเคสนี้ก็ผู้ปฏิบัติงานไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับ รวมถึงการทำงานกับเครื่องกลึงนะครับ ก็จะมี ส่วนของเสื้อผ้าที่มีความสำคัญนะครับ อย่างเช่น การสวมใส่เสื้อแขนยาวแล้วปล่อยชายหลวมๆนะครับ แล้วในการทำงานนั้นต้องมีการหยิบจับนะครับ เมื่อมีส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเคลื่อนไหวนะครับ ก็จะสามารถเกี่ยวกับเสื้อผ้า แล้วทำให้ถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรได้นะครับ จากภาพก็จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับ เสียชีวิตนะครับ เนื่องจากว่าถูกถูกเครื่องจักรนะครับ เกี่ยวเสื้อผ้าเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะถอดได้ทันนะครับ อันนี้ก็จะนำไปสู่ความสูญเสียที่มีความร้ายแรงค่อนข้างมากนะครับ ในบางครั้งนะครับการไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนะครับ ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงนั้นมีความทวีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตามภาพนะครับก็จะพบว่าการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่แว่นตานิรภัยนะครับ เมื่อทำงานกับเครื่องจักรบางเครื่องที่มีเศษกระเด็นนะครับก็จะทำให้เศษต่างๆ นั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับ ซึ่ง ถ้าร้ายแรงที่สุดก็จะนำไปสู่ตาบอดได้นะครับ จากสไลด์นี้นะครับ ผู้เรียนก็จะเห็นว่าความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับ เนื่องจากว่าในบางครั้งของการทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับ ก็จะนำไปสู่อุบัติเหตุที่มีความร้ายแรงได้นะครับ จากภาพก็จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานคนนี้นะครับมีการใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับ นั่นก็คือการใช้เครื่องเจียโลหะนะครับซึ่งมีการใช้ใบตัดเนี่ย ที่มีขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งเมื่อใช้ใบตัดที่มีขนาดใหญ่ การทนความอรรอบของเครื่องก็จะน้อยลงนะครับ ซึ่งเครื่องมือที่ออกมาตอนนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้งานได้ที่ความเร็วรอบประมาณ1 0,000รอบต่อนาทีนะครับ ใช้สลับใบตัดที่มีขนาด 6 นิ้วนะครับ แต่ผู้ปฏิบัติงานคนนี้นะครับมีการนำใบตัดขนาดใหญ่ขนาด 9.5 นิ้วมาใส่แทนนะครับ ซึ่งใบตัดตัวนี้ ทนความเร็วรอบได้แค่ 3,400 รอบต่อนาทีนะครับ ดังนั้นเมื่อใช้เครื่องผิดประเภท และใช้ที่ความเร็วลมใช้ที่ความเร็วรอบค่อนข้างสูงนะครับ ก็จะทำให้ตัวใบตัดในขณะใช้งานเนี่ยเมื่อได้รับแรงกระทำ ก็จะเกิดการแตก ก็จะมีเศษที่กระเด็นนะครับมาโดนใบหน้านะครับทำให้เกิดความสูญเสียตามภาพที่เห็นนะครับ ดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้ถูกประเภท ก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ นอกจากตัวพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนะครับที่เราได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่แล้วนะครับการที่จะทำงานให้ปลอดภัยนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องไปดูในเรื่องของสภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับ นั่นก็คือสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับ อย่างเช่น การมีสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนะครับมีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับการมีเครื่องจักรแต่ว่าไม่ได้มีการติดตั้งกาดนิรภัยปิดครอบให้เรียบร้อยนะครับ ปัจจัยเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ อุบัติเหตุและก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับ จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นสภาพการทำงานนะครับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในสระนะสระว่ายน้ำใช่ไหมฮะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ย มีการกลางบันไดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการใช้สว่าน ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีตามภาพนะครับ เมื่อเกิดการเจาะนะครับบันไดโค่นล้มนะครับ ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สว่านก็จะตกพร้อมๆ กันนะครับ ซึ่งไฟฟ้าที่อยู่ในตัวสายไฟแล้วก็ตัวสว่านนะครับก็จะไปทำให้เกิดการช็อตตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับ ผู้ปฏิบัติการก็จะถูกไฟดูด แล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์เสียชีวิตได้นะครับ ในบางครั้งนะครับ ในการเข้าห้องน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับ ซึ่งในภาพข่าวหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็จะแสดงให้เห็นว่า ในโถห้องน้ำนะครับ เวลาก่อนเราจะใช้เนี่ยอาจจะต้องดูสักนิดนึงเนาะนะครับ เพราะว่าบางทีพวกสัตว์อย่างเช่นพวกงูก็ไปอยู่ข้างในจะเปิดขวาโครกออกมา ถ้าเกิดดูไม่ดีก็จะทำให้ถูกงูกัดได้นะครับ อันนี้ก็ต้องช่วยกันดูสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับ ในทุกพื้นที่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยนะครับ